จะได้ครึ่งแสน มาไหมอืมเอตรงไม่เข้าเลย ขออีสิบเปิดสุดท้ายนั้นเพื่อนนะโอ้ยคูณสิบสิบเปิดสุดท้ายผมขอแล้วนะ เพื่อนเอ้ยสองหมื่นห้าแตกมาไม่ขอสามพันจะให้ได้ปครึ่งแสนไปแล้วครับผม เอาเรื่องนะ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 หรือว่าหมูแรกมันจะได้เลยไม่ไม่มาเลยเพื่อนเลยมาสักหน่อยสิจะหมดแล้วมาหน่อยสิมาหน่อยสิอุ้ยเพื่อนเพื่อนช็อตนี้คูณสามไปด้วยเพื่อนเท่าไหร่ไม่เข้าเลยเพื่อนแปดเปิดแล้วเท่าไหร่โอ้โแปดไปดิไปกันต่อครับผมชุดใหญ่พระกรศทเปิดแล้วเงียบเปิดเอาเรื่องเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะไปกันต่อไปกันต่อครับ ตอนนี้ออโต้ผมกดไปแล้วตอนี้โอ้โหเพิ่มมาเรื่อยเลยเพิ่มเป็ดไปเลยนะครับที่ 80 แล้วกันนะครับผมเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเอาเรื่องนะ30เอาเปิดเรื่อยนะไปโอ้นี่แหละผมบอกนี่แหละมาไหมจังหวะจะเข้ามาจะสะดุ้งเข้ามาทีนี้มีสะดุ้งเนี่ยเงียบกริบโอ้เทมาาบายเบลลิงมาแล้วเลยคาราเบลเลยมาสักหน่อยสิไหมอีกสักชุดนึงไม่เข้าเลยนี่หมายคู่ด้วยโอ้โหเอาดีเมื่อ ไดมได้นกอีกทีกับนกคู่นะคูณยี่เนี่ยห้าคูณห้ามาขอห้าคูณห้าห้าคูณห้าเพื่อนเอ้ยเอาเลยขาดเดียวเลยนะอีแปดเปิดเพื่อนชุดใหญ่ไฟกระพริบมาแล้วมาแล้วอุ้ยได้นกแดงด้วยเพื่อนเลยตัวจ่ายแพงสุดเลยว่า คุณเท่าไหร่คาราเบลนะครับคุณเท่าไหร่มาดูกันไปไปกันต่อครับผมสามเป็นหกเราเดียวเอาเรื่องเลยนะคูณหก เข้าน้อยเข้าแต่เข้านะ เออหักอีกห้าพันแตกหมื่นแล้วเข้าแต่ละดอกเอาเรื่องนะเพื่อนๆนะเอาเรื่องถ้าไปกัน ต่อครับผมอึ๊บปึ๊บได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆทั้งวันเลยนะมาสักหน่อยนะมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆทั้งวันขออีกสักหน่อยได้หรือเปล่าทั้งวันไม่เข้าเลยว่ายังไงคือพับมาเพื่อนๆเลยไม่เข้านะเอ้าแถวแรกมาฝั่งน่าจะเข้าไม่แถวหลังไม่เข้าสี่ให้ด้วยนะอุ้ยลุกอือหืออ่ะขอตัวผมมาอีกไหม ตอนนี้มีทุนไม่เข้าสเลอยงไปกันครับผมเพิ่มรขอห้าคูณห้าร้อยห้าสิบไปเลยห้าคูณห้าเพื่อนเอออยเอาเรื่องนะสิบมสับกัชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมสามสิบมุนสิบมุนสามสิบมุนอย่างเงี้ยนะนะเป็นสูตรครับที่ผมเคยใช้แล้วบอกผมเลย ว่า คิดว่ามันค่อนข้างแต่คาราเบลจะเข้าหมื่นสามมันเพื่อนได้ไปคนไกันต่อไปใช้กันดูได้อดอกเดียวเอาเรื่องเลยนะเข้าน้อยครั้งแต่เข้านะเออ เข้าแต่ระดอเนี่เอาเรื่องเอาราวนะเพื่อนๆนะเอ้ยนึกว่าจะเงียบมาอึ๊บอึ๊บนึกว่าจะเงียบไม่เข้าเลย มาสักหน่อยนะมาอีกแล้วมาอีกแล้วอืมได้นกแดงอยู่ขออีกสักหน่อยได้หรือเปล่าอืมไม่เข้าเลยไปสามสิบหมุนครับเพื่อนๆเอ๋ยเอ้าแถวแรกมา ไม่ อืแถวหลังไม่เข้าสี่ให้ด้วยนะตุ้ยนกอืมาไหมมาอีกไหมเอาเอาเอาเอาไม่เข้าเลยโอไปเขียวอยู่ จะได้น้อยสิบครั้งเพื่อน มาไหมมาอีกเออมาอีกนี่ตัวสุดท้ายไปนี่หูณห้าหยุดลงตัวไวุู้นหน้าเป็นเพื่อนุูนหน้าเป็นเพื่อนเออเท่าไรเท่าไรโอ้โหช่วยนี้กหมื่นเจ็ดโอ้ยแตกหมื่นละครับผมเรื่องนะเอาเรื่องเอาเรื่องเลยนะไปกันต่อไปกันต่อมีสะดุ้งอ่ะเต็มคาราเบลเนี่ยมาโอ้โอ้ยเท่าไหร่ห้าคูณห้าเพื่อนโอ้โห าคูณห้าคูณห้าเบวมันอีสองคูณเจ็ดครับผมโอ้โหชุดใหญ่ไปกระพริบครับผมเกือบครึ่งแสนแล้วเพื่อนเอ้ยบอกเลยว่าเต็มคาราเบลนะครับสองหมื่นแล้วครับผมเพื่อนเอ้ยไปไปกันต่อครับผมมาลุ้นกันจะได้ครึ่งแสนเดียวเอาเรื่องเลยนะเร้งน้อยครั้งแต่เข้านะได้ไหมเข้าแต่ระดอกนี่เอาเรื่องเอาเรานะเพื่อนๆนะไม่เข้าแต่ครั้งแรกไม่เข้านะอึ๊บปึ๊บเสียดายไม่เข้าเลย มามาสักหน่อยนะ อู้ดกแดงกับเขียวมาขออีกสักหน่อยได้หรือเปล่าเออันสีไม่เข้าเลยสพับเปิดเพื่อนเด๋ยเอ้าแถวแรกมาไม่แถวหลังโอ้โหเขียวเต็มขาเดียวไปดิตุ้ยลกโอนหกไปนี่ครับผมไม่ไหมสองพันเอ็ดไม่เข้าเลยอีกพันเดียวสิบครั้งเพื่อนอีกพันเดียว มาไหม อีกคนเดียวตัวสุดท้ายไปโอ้โหดูตัวตัวไรคูหน้าด้วยเพื่อนเท่าไรเท่าไหร่ไปอีกครับหมื่นเจ็ดแต่ไม่ถึงพันหรอกเอาพันอยู่นะเกือบอีกห้าร้อยอีกห้าร้อยไปกันต่อไปกันต่ออีกห้าร้อยเองอีกห้าร้อยเองใหม่แล้วโอ้โหนกคูหน้าไปอีกเพื่อนเพื่อนเลยว่ายังไงจะมาอีกห้าร้อยมันจะมาแสนเจ็ดพันและสุดไปเลยครับเพื่อนเลย ไปอีกสักสิบหมุน เท่าไหร่แล้วอีกเจ็ดพันสองเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกัน ท่าไหร่โอ้ยีออีกสามพันในครึ่งแสนว่ายังไง มาไม่ในหมอนแม่อีกห้าครั้ง่างมายังไงโอ้โหทำไมมันมาดีอย่างนี้ตัวตัววายทำไมมันมาดีอย่างนี้มาอีกสิไม่เข้าเลย ขออีกสักหน่อยฮึบไม่เข้าอีกแล้วมาเถอะฮึบห้าเปิดเพื่อนอีกสามพันจะได้ครึ่งแสนมาไหมเอาตรงไม่เข้าเลย ขออีกสิเปิดสุดท้ายนั่นเพื่อนนะโอ้โหคูณสิบสิบเปิดสุดท้ายผมพอแล้วนะเพื่อนเอ้ยสองหมื่นห้าแตก มาไม่คึงขอแสนามพันจะให้ได้หรือเปรึ่งล่าแสนไปแล้วครับผม เอาเรื่องนะ เอาบทเอาโอนี่ผมก็จะพอแล้วนะเพื่อนๆนะสามพันไม่มา โอ้โหเจ็ดหมื่นเองเอาเรื่องไม่เข้าให้เลยด้วยสามพันเอง ครั้งสุดท้ายแล้วครับผมจะหยุดละ ได้ไหมอ่าละครับผม มารุ่นเพื่อน ได้นี่อุนสี่พันแปดเรียบร้อยครับเพื่อนปิดตำนานไปเลย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 เอาเรียบร้อยนะครับผม โอเคงี้ก็ลาไปแล้วครับผม สวัสดีครับผม บุยบุย